ชอบกินของสกปรกจริงไหมหมูชอบกินเศษอาหารจริงหรือเปล่าครับแหมฟังคำถามแล้วก็เสียใจแทนเจ้าหมูพวกนี้จริงๆว่าหมูเนี่ยกินแต่ของสกปรกแต่วันนี้อยากให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดใหม่กันนะครับ ว่าหมูยุคใหม่เขากินแต่อาหารดีมีประโยชน์แล้วนะจะบอกให้พี่สุพจน์ครับช่วยแถลงไขกันหน่อยสิครับ ว่าหมูหลุมยุคใหม่เนี่ยเขากินอะไรกันบ้าง ได้เลยครับแล้ววัตถุดิบเหล่านี้เป็นวัตถุดิบธรรมชาติที่ทำให้น้องหมูนะครับ ก่อนที่จะทำสูตรอาหารหมูนะครับ เราจะขอเล่าว่าหมูเดี๋ยวนี้นะครับเขากินอะไรนะครับ ที่เป็นประโยชน์นะครับเราใช้อาหารธรรมชาติทั้งหมดเลยนะอันแรกก็คือเราใช้ต้นกล้วยนะฮะเอาเอามาสับหั่นนะครับ แล้วก็น้ำตาลทรายแดงรวมกับเกลือนะครับ อันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะมาใช้หมักแล้วก็ร่วมกับอาหารข้น ทำให้น้องหมูเราเนี่ยกิน แล้วก็ทำให้ลดต้นทุนนะครับ และวันนี้พี่สุพจน์เขาก็มีสูตรอาหารหมักอาหารข้นที่ใช้เลี้ยงหมูหลุม และวิธีการทำมาบอกต่อพวกเรากันด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับเรามาดูวิธีการทำอาหารหมักก่อนนะครับ มีต้นกล้วยนะฮะเอามาหั่นนะหนึ่งร้อยกิโล น้ำตาลทรายแดง 4กิโลนะครับ แล้วก็เกลือเม็ดนะต้องเป็นเกลือเม็ดนะครับหนึ่งกิโลนะครับเราจะหมักเป็นชั้นๆนะครับ 4 ชั้นนะครับ เราเริ่มเลยนะครับ อันแรกนะครับเราก็หั่นโดยใช้เครื่องก็ได้นะครับ นี่คือต้นกล้วยที่หั่นแล้วนะครับ ต้นกล้วยเนี่ยใช้ต้นกล้วยที่ตกเครือแล้วก็ได้นะครับ ประมาณ 25โลนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ไปในถังนะครับ ใส่ในถังทั้งหมดเลยครับ เมื่อเราใส่ต้นกล้วยมาได้แล้วครับ เราก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับ เป็นควรเป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับ เพราะว่าถ้าน้ำตาลทรายขาวมันจะมีสารฟอกเกลือ้อมนะครับโรยเข้าไปเลยครับไม่ต้องคลุกเค้านะครับนะฮะโรยนะครับนะแล้วก็ใส่เกลือตามไปครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำให้ต้นกล้วยเนี่ยไม่ไม่เป็นสีดำนะฮะก็คือต้องเหยียบนะฮะต้องเหยียบอัดเข้าไปเลยนะครับ การเหยียบเนี่ยนะครับ ก็มันจะทำให้ต้นกล้วยเนี่ยนะครับ ไม่ไม่เน่านะครับ แล้วก็มันเก็บได้นานขึ้นนะครับ วิธีการก็คือต้องเหยียบให้น้ำต้นกล้วยนี้ออกมานะครับ ถังนี้ก็จะหมักได้ประมาณ 4 ชั้นนะครับนะฮะชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ชั้นที่3เนี่ยส่วนผสมเหมือนกันครับก็ทำแบบนี้ 4 ชั้นนะครับแล้วก็เราก็ปิดฝาปิดฝาพอรวมนะครับ ประมาณ 7-10 วัน ถึงจะใช้ผสมกับอาหารข้นได้ครับ มื่อผ่านไปแล้ว 7 วันนะครับต้นกล้วยก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับนะฮะในนี้ก็จะมีคุณสมบัตินะฮะทำให้หมูเนี่ยชอบกินนะครับมันเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ทำให้ช่วยย่อยนะครับ ยังสามารถลดต้นทุนนะฮะลดต้นทุนในอาหารข้นได้อีก 30%หลังจากนี้เราก็จะไปผสมกับอาหารข้นตามสัดส่วนนะครับอย่างหมูเล็กเนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับ 1 ส่วนนะครับ แล้วก็อาหารข้น 2 ส่วนนะครับ ส่วนหมูใหญ่เราก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับอาหารหมักเนี่ยนะครับสส่วนนะครับแล้วก็อาหารข้น 1 ส่วนนะครับ อาหารหมักตัวนี้นะครับมันจะมีจุลินทรีย์นะครับแล้วก็มีโปรตีนอยู่ประมาณเกือบ5%นะครับมีประโยชน์ในการช่วยช่วยย่อยด้วยนะครับนะฮะทำให้ระบบคันขับถ่ายดีขึ้นนะครับทำให้ระบบท้องนะฮะนะครับไม่ไม่ท้องเสียนะครับแล้วก็ช่วยเจริญอาหาร ทีนี้เราก็มาดูสูตรอาหารข้นกันบ้างนะครับ สูตรอาหารข้นวัตถุดิบหลัก ส่วนใหญ่ก็จะมีปลายข้าวนะใช้ปลายข้าวหยิมเพราะเราเราไม่มีเครื่องโม่นะครับลำนะฮะลำข้าวนะครับที่ได้จากชุมชนท้องถิ่นนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกากถั่วนะฮะเป็นกากถั่วนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นถั่วเหลืองไขมันเต็มนะฮะตัวนี้เป็นฟูลแฟตซอยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเกลือนะครับ และสุดท้ายก็จะเป็นน้ำมันพืชนะฮะเป็นน้ำมันพืชนะครับ เรานำส่วนผสมเนี่ยทั้งหมดเนี่ย มาผสมกันตามสัดส่วนนะครับนะฮะแล้วก็ตามช่วงอายุของหมูนะครับสูตรนี้เป็นสูตรอาหารสำหรับหมูใหญ่นะครับ เราจะใช้ปลายข้าว 55%นะครับนะฮะแล้วก็ลำ 15%นะครับกากถั่วเหลือง 20%นะครับแล้วก็ถั่วเหลืองไขมันเต็ม 5%เกลือประมาณ 200 กรัม และน้ำมันอยู่ประมาณ 2 โลครึ่งนะครับ 2.5%นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการทำเลยนะครับ ครับนี่คืออาหารข้นนะฮะที่เราทำสำเร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะครับทำให้หมูเนี่ยเติบโตนะฮะเติบโตได้ดีนะฮะซึ่งต่อไปนี้นะครับเราจะไปผสมกับอาหารหมักนะครับนะฮะเพื่อให้หมูกินต่อไปนะครับ ตอนนี้เราก็จะผสมอาหารข้นกับอาหารหมักนะครับ โดยมีสัดส่วนใช้อาหารหมัก 2 ส่วนนะครับ แล้วก็อาหารข้น 1 ส่วนนะครับสำหรับหมูใหญ่นะฮะ นครับนี่ก็เป็นอาหารหมักผสมกับอาหารข้นนะครับ กินจะหอมนะกินจะหอม เพราะว่ามันหมักแล้วนะครับ มีแอลกอฮอล์หมูจะชอบกินนะครับ ต่อไปเราจะไปดูวิธีการให้เลยนะครับสำหรับหมูนะครับ อาหารที่ใช้เลี้ยงหมูหลุมนั้นก็มี 2 ส่วนครับ คือ อาหารข้นและอาหารหมัก นอกจากนี้ยังมีการเสริมหญ้าสดให้กินอีกด้วยนะครับ นับว่าพืชธรรมชาติเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีประโยชน์ เป็นได้ทั้งอาหารและยารักษาโรคให้เจ้าหมูหลุมแทนการใช้ยาปฏิชีวนะได้อีกด้วยล่ะครับ แล้วพี่สุพจน์ยังเล่าให้ฟังต่อว่า ถ้าหมูมีอาการท้องเสีย ซึ่งเกิดจากการให้อาหารมากเกินไป ก็จะลดอาหารลง แต่หากตัวไหนมีอาการหนัก ก็ให้กินกล้วยดิบ หรือหยวกกล้วยที่หมัก ก็ช่วยลดอาการท้องเสียได้ แต่ถ้าเป็นหมูตัวใหญ่จะให้กินหญ้าแห้วหมู หรือใบฝรั่งภายในหนึ่งวัน อาการท้องเสียก็จะหายไปครับ ซึ่งที่ฟาร์ม ที่สุพจน์แทบไม่ได้ใช้เลย เพราะถ้ามีการจัดการฟาร์มที่ดีแล้ว เปอร์เซ็นต์ที่หมูจะป่วยและตาย ก็จะไม่เกิดขึ้นเลยล่ะครับ ซึ่งการจัดการที่ว่านี้ก็รวมไปถึงการไม่ทำให้กีบของหมูแตก เพราะเมื่อใดที่กีบแตก เชื้อโรคก็จะเกิดขึ้นได้ง่าย อาจทำให้หมูมีอาการป่วย ซึ่งถ้าเลี้ยงแบบหมูหลุม ปัญหากีบแตกก็จะไม่มีเลยล่ะครับ เพราะหมูทุกตัวจะไม่ได้สัมผัสกับพื้นปูนเลย แต่จะได้สัมผัสกับพื้นแกลบ เมื่อกีบหมูไม่แตก หมูก็จะไม่ป่วย กินอาหารได้สมบูรณ์แข็งแรงไปเลยล่ะครับ การเลี้ยงหมูหลุม ถ้ามีการจัดการที่ดีในด้านอาหาร และสิ่งแวดล้อม นอกจากจะช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรแล้ว ยังทำให้ได้หมูที่สุขภาพดีแข็งแรง หมูกินดีอยู่ดีทำให้เราได้เนื้อหมูที่ดีมีคุณภาพ ขายได้กำไรมาก และที่สำคัญยังปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกด้วยครับ ในตอนหน้าเราจะติดตามพี่สุพจน์คนเลี้ยงหมูหลุมอูดอูดกันต่อ ถึงการเลี้ยงหมูแนวใหม่ ที่ทำให้หมูอารมณ์ดี ไร้กลิ่น ต้องติดตามกันต่อไปครับ หลายคนสงสัยว่าฟาร์มหมูหลุมทำไมไม่มีกลิ่นนะครับ ซึ่งองค์ประกอบของฟาร์มหมูหลุมเนี่ยนะครับมีหลายอย่างนะครับ อย่างแรกก็คือเรื่องคอกนะครับ